พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนเปิดประสบการณ์นักเรียน ฝึกทักษะวิจัยณ สวทช การที่นักเรียนระดับมปลาย ได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะการวิจัยและทำงานร่วมกับนักวิจัยอาชีพ ณห้องปฏิบัติการวิจัยในศูนย์แห่งชาติของ สวทชและร่วมกิจกรรมพิเศษช่วยให้นักเรียนได้ค้นหาความชอบและความถนัดของตนเองในเส้นทางวิชาชีพวิจัย ปลูกฝังความรักและความศรัทธาในวิชาชีพนักวิจัยอีกด้วยครับ วทช เปิดโอกาสให้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ ได้เข้ารับการฝึกฝนทักษะการวิจัยและทำงานร่วมกับนักวิจัยอาชีพ และมีโอกาสได้รับฟังการบรรยายพิเศษ จากผู้เชี่ยวชาญเช่น Frontier Research โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ จริยธรรม การวิจัยและการพัฒนาเด็ก และเยาวชนที่มีศักยภาพสูง โดย ศาสตราจารย์ ดรโสพิษวงคำและนายแพทย์ ดรวรชั ดเลิศอิทธิพร หลังจบการฝึกทักษะวิจัย นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ได้นำเสนอผลการฝึกทักษะวิจัย ส่งเสริมการสร้างบุคลากร ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมโดยสวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000